เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร จอมปรานยังมีพรามคนหนึ่งชื่อ เนสาทะ ยึดอาชีพเป็นพรานป่า อาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงปราณณสี รานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อ สมทัตใช้เหลายน และบ่วงแล้วฆ่ากวางได้ ก็แล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพ ในวันอุโบสถวันหนึ่ง จอมปราณกับลูกชายออกป่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้สัตว์สักตัว แม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ จึงบอกลูกว่าสมทัตถ้าเรากลับบ้านมือเปล่า แม่ของลูกจะต้องเล่นงานเราแน่ ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่ง กลับบ้าน จึงบ่ายหน้า ลงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนา จึงบอกลูกถอยออกไป นายพรานหยิบธนูออกมายืนดักเนื้อที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ครั้นเวลาเย็น กวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางนั้น แต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญ วางถูกลูกศรบาดเจ็บ เลือดไหลวิ่งหนีไปพลานสองพ่อลูกพากันติดตามไป จนถึงที่มันขาดใจตาย แล้วนำกวางออกจากป่า มาจนถึงบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้น พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว ความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่า เสียงสัตว์กลางคืน วังเวงแววระงมไพร ท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวพื้นป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูเวาและสาริกา เคลื่อนกลนไปด้วยย่านไซมีฝูงนกดูเวาร้องอยู่ระงมภัยรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงพักค้างคืนที่บริเวณต้นไทรนั้น รานสองพ่อลูก หาที่เก็บเนื้อแล้ว พากันปีนขึ้นไป ขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ ครั้นเวลาใกล้รุ่ง รานตื่นขึ้นมา จึงเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้อง ขณะนั้น พระอาทิตย์จับขอบฟ้า แสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่ว เหล่านางนาคมานาวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูในรมิตร่างทิพย์ ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ ดูประหนึ่งเท้าสกกเทวราช ส่วนเหล่านางนาคมานวิกา ก็บูชาพระโพธิสัตว์ ด้วยทูบเทียนและดอกไม้เช่นกัน แล้วบรรเลงเพลงทิพย์ดนตรี ฟ้อนรำขับร้อง จอมพราน แววได้ยินเสียงนั้น เกิดความสงสัยว่า ใครมาเล่นดนตรีอยู่กลางป่า ดงพงไพรเช่นนี้ จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไป แต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวัน จึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้ เข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียว เหล่านางนาคมานวิกา เห็นพรานจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับหน้ากปิภพมีพระโพธิสัตว์ พียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจ จอมปราณจึงถามว่า ท่านชื่ออะไร มีในตาแดง นั่งอยู่อย่างสง่ารุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่า เต็มไปด้วยดอกไม้ สตรีที่หนีไปนั้นเป็นใคร แต่งตัวงดงามเครื่องประดับ ล้วนทำจากทอง ยืนเคารพท่านอยู่ ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาค ผู้มีเดชานุภาพแม่พระโพธิสัตว์ดำริว่า ถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นเท้าสักกะเทวราช ผู้มีฤทธิ์มากรานคนนี้ก็จะเชื่อ แต่วันนี้ควรจะพูดความจริงอย่างเดียว จึงบอกตามความจริงว่า เราเป็นหน้าผู้มีฤทธิเดชยากที่ใครๆจะล่วงเกินได้ ถ้าเราโกรธ ก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อ สมุทชา บิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายเราชื่อ สุทัศพวกญาติ เรียกเราว่า ภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างปราณนี้ ก็ทราบว่า เป็นคนดุร้ายหยาบคาย มีลักษณะแห่งคนทรยศมิตร ถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับ ก็จะเกิดอันตรายแก่การรักษาอุโบสถศีล จึงประสงค์จะนำพรานนี้ ไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมาย จนเป็นที่พอใจแล้ว จะไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถกรรมต่อไป จึงกล่าวว่า เราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิด รามกล่าวว่าข้าพระเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่ง ถ้าลูกชายไปด้วยข้าพระเจ้าก็จะไปภูริทัตจึงบอกให้พรานนำลูกชายมา แล้วบอกว่ารองน้ำบนในแม่น้ำยมุนา ลึกลงไปหลายร้อยชั่วคน เป็นเมืองของพระองค์ภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนา แม่น้ำสีเขียวไหลจากกลางป่า กึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่า เมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้ว จะอยู่อย่างสุขสบาย แล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพ เมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นทิพย์ พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมาย และให้นางนาคสาว คนละสี่ร้อยนาง พรานสองพ่อลูกก็เสวยที่ประสุขอยู่ในหน้าพิภพนั้น ฝ่ายพระโพธิสัตว์มิได้ละเลยหน้าที่ของตน ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกตึงเดือน แสดงธรรมกถาถวาย จากนั้นก็ไปพบพรานถามทุกสุขว่า ถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจ อย่าเบื่อหน่าย ขอให้อยู่อย่างสบายใจ ทักทายสมทัตแล้ว จึงไปยังนิเวศของพระองค์ พรานอยู่หน้าพิภพได้หนึ่งปี ก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์ เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อย เห็นหน้าพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกกันปราสาทประดับประดางดงาม ก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญา แม้ตกแต่งสวยงาม ก็ปรากฏเหมือนนางยักษ์พรานไปหาสมทัศถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่ สมทัศบอกว่ายังไม่เบื่อ จอมพรานจึงบอกลูกว่า พ่อเบื่อหน่าย เพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของเจ้านาน พ่อคิดถึงแม่และน้องของเจ้า เราจะกลับบ้าน สมทัตอิดเอื้อนไม่อยากกลับ แต่เมื่อพ่อรบเร้ามาเข้า จึงรับคำพรามคิดว่า ถ้าจะบอกให้ภูริทัตทราบว่าเบื่อหน่าย ภูริทัตก็จะให้สมบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็กลับไม่ได้ เราจะยกย่องสมบัติของภูริทัตด้วยอุบายอย่างหนึ่ง จึงถามว่า ที่ปุริทัศละสมบัติ ไปทำอุโบสถกรรมที่โลกมนุษย์นั้น เพราะเหตุใด ถ้าตอบว่า ต้องการจะไปสวรรค์ เราก็จะบอกให้ทราบว่า สมบัติมากถึงอย่างนี้แล้ว ท่านยังทิ้งไปทำอุโบสถกรรมเพื่อต้องการไปสวรรค์ เพราะเหตุไร เราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่น เราจะไปมนุษย์โลก เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไป